สรุปบทเรียนที่หนึ่ง first day at work ค่ะ ผู้เรียนคะ เราได้เรียนจบบทเรียนที่ 1 กันแล้วนะคะ ซึ่งในบทเรียนที่ 1 เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัว การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทำงานวันแรก หน้าที่ของฉันและการพูดคุยในที่ทำงาน ซึ่งในแต่ละตอนนั้นมีตัวอย่างบทสนทนาให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังและพูดตามด้วย ผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน และการใช้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านได้ค่ะ ในส่วนของตอนที่ 1 เกี่ยวกับการแนะนำตัว จากบทเรียนที่เราได้เรียนเราได้เรียนรู้คำศัพท์ และสำนวนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้สามารถนำไปใช้ได้นะคะ อย่างเช่น การแนะนำตัวในชีวิตประจำวัน สำหรับการทำงานวันแรกเราสามารถใช้ประโยคได้ เช่น please allow me to introduce myself may I introduce myself how do you do it's a pleasure to meet you good morning you must be our new staff well my name is t a นต a วัน yes Hello, today is my first day. My name is Thomas. It's nice to meet you, Mr. Thomas. Thank you, Kun Hatawan. It's pleasure to meet you too. Do you want me to show you around the place? Could you? That would be very nice. Absolutely. I'll be glad to show you around. This way, please. เราได้เรียนรู้เก็บความรู้เกี่ยวกับการจับมือทักทายซึ่งสำหรับประเทศใน ฝั่งตะวันตกเช่น อเมริกาหรืออังกฤษ มักจะมีการจับมือซึ่งถือเป็นมารยาทในการทักทายอย่างหนึ่ง สำหรับประโยคแนะนำเพื่อนร่วมงานในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดคุย อย่างเช่น I like you to meet everybody There's someone I like you to meet Let me introduce you to all the people in our department Welcome to our office. Excuse me, could you show me the administration office? Sure, are you new here? Yes, I joined as administration officer. I need to meet the admin manager. Well, it's good I run into you here. I am Christine, admin manager. Really? Nice to meet you, Miss Christine. My name is Thomas, Nice to meet you, Mr. Thomas. Welcome to our company. ในตอนที่ Your first day การทำงานวันแรก Here is your desk, Miss Bella, and you can look around the office by yourself. Alright, Mr. Thomas, but could you please tell me where is the restroom? Oh, yes, of course. Go out and turn left. It's the last room on the right along the corridor. Thank you very much. No problem. Make yourself at home. เราได้ฝึกประโยคที่สามารถนำไปพูดได้ Where should I clock in? What do I do if I get sick? How do I log on to the system? Do I have a password? Who do I report to? สำหรับในส่วนที่3 เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอธิบายหน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวเอง ผู้เรียนได้ทำการฝึกปฏิบัติ ใช้คำศัพท์ ประโยคที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ การตอบคำถามที่ขึ้นต้น ด้วยคำว่า what อย่างเช่น what is your position what is your position what are your responsibilities Whom do you work for? What do you do in the administration office? I'm responsible for running the office operation and I work with the operation manager. What does that involve? It involves operating everything about the office supply correspondent, including make sure the office runs smoothly. Mm, It s t a r s changing. I'm not good at it kind of work. It is, but I really enjoy it. ในส่วนของการตอบคำถามนั้น ที่เราจะต้องอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เราสามารถใช้ศัพท์สำนวน to take care of taking care of in charge of responsible for ในการอธิบายหน้าที่ของตนเอง ในตอนที่ 4 small talk What do people here do when they want to get out of town for a bit? Oh, here's a good option. Where should I begin? Well, on weekend, I'm go hiking with my friends sometimes. Isn't it kind of boring to just walk in the mountain? That is more than just walking. t h a t is the chatting and catching up with friends that go along with it. Still sound too quiet for me. I prefer something more active. You should come along with us next time. You never know. You might find that you actually enjoy yourself. ในการทำงานนั้นเป็นไปได้ยากถ้าเราจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งการพูดคุยในที่ทำงาน จะแบ่งออกเป็นการพูดคุยเมื่อมาติดต่อ หรือการพูดคุยเรื่องทั่วไป ซึ่งผู้เรียนเองก็ได้ฝึกพูดในบทเรียนสำหรับสัปดาห์ที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Thank you.